สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเท้าเวสุวรรณโนนะครับ รุ่นซับเทวาของวัดถ้ำเขา ชะอางตำบลหนองไผ่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาติดตามชมรูปภาพตัวอย่างก่อนพระออกจริงนะครับ ว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับ มีพิมพ์ทรงลวดลายงดงามแค่ไหนมาติดตามชมกันครับ รุ่นนี้จัดสร้างไม่มากนะครับ รวมทุกเนื้อทุกรายการนี่สร้างแค่19,895 องค์เท่านั้นเองนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นใบรายการจองนะครับ ไม่มีรายการรุ่นเนื้อนะครับ เป็นรายการจองทั้งหมดเลยนะครับ มีทั้งหมดรวมอยู่ด้วยกัน 20 รายการด้วยกันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับ ในการจัดสร้างนะครับ สมทบทุนสร้างถนนทำทางขึ้นวัดนะครับ จัดสร้างโดยวัดนะครับ วัดเป็นผู้จัดสร้างนะครับ รุ่นนี้นะครับ รุ่นทรัพเทวานะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างคร่าวๆในใบรายการจองกันนิดนึงนะครับ จะมีทั้งหมดอยู่20 รายการด้วยกัน อันดับที่1นะครับ จะเป็นเนื้อทองคำนะครับ สร้างอยู่ที่9องค์ ราคาจองนี้ต้องสอบถามนะครับ โทรไปถามที่ศูนย์จองหรือผู้สร้างนะครับลำดับที่2นี้เป็นเนื้อเงินนะครับ สร้างอยู่ที่350องค์ ในราคาจอง 2,799 บาทนะครับ ถ้าเป็นอันดับที่6นะครับเป็นเนื้อบรอน ชุบเงิน องค์ทองกายแดงพื้นเขียวนะครับสร้างอยู่ที่1,199องค์ราคาจองอยู่ที่1,099 บาทนะครับ ถ้าเป็นอันดับที่ 11 นี้เป็นเนื้อบรอนชุบทอง กายแดงพื้นแดงนะครับ สร้างอยู่ที่ 1,299 องค์ ราคาจองอยู่ที่ 899 บาท สำหรับถ้าเป็นรายการที่ 19 นี่จะเป็นชุดกรรมการนะครับ รับพระ 3 องค์ สร้างอยู่ที่ 1,990 องค์นะครับในราคาจอง 2,499 บาทนะครับสำหรับรายการสุดท้ายนี้เป็นแจกศูนย์จองนะครับ ไม่มีจัดจำหน่ายนะครับ เป็นเนื้อเลดบอลจัดสร้างอยู่ที่500องค์เท่านั้นเองเดี๋ยวมาติดตามชมรูปภาพตัวอย่างกันเลยนะครับ ก็จะไล่ตั้งแต่อันดับที่1ไปถึง อันดับที่ 19นะครับ มาชมว่ารูปตัวอย่างว่าแต่ละเนื้อ แต่ละรายการเนี่ยมีลักษณะเนื้อหาเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูอันดับที่หนึ่งนี่ ผมไม่มีรูปภาพนะครับ อันดับที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อทองคำนะครับ รูปลักษณะก็จะเหมือนเนื้อเงินนะครับตามนี้เลยนะครับ ตามรูปตัวอย่างเลยนะครับ ก็จะเป็นเนื้อทองคำจัดสร้างอยู่ 9 องค์นะครับก็มาดูอันดับที่2กันเลยนะครับรูปนี้นะครับเป็นเนื้อเงินจัดสร้างอยู่ที่ 350 องค์ ในราคาจอง 2,799 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหาด้านหน้าขององค์พระกันสักนิดนึงนะครับ ด้านหน้าของพระของท้าวเวสสุวรรณนะครับ ก็จะเป็นหน้าเทพนะครับทรง ทรงพิมพ์จำปานะครับเป็นจำปาเมืองสองแควนะครับล้อมรอบด้วยลายกระหนกนะครับสวยงดงามเลยทีเดียว ด้านบนจะเป็นพระพุทธนะครับอยู่ด้านบนสุดนะครับสำหรับด้านหลังนี้จะเป็นหลังพญาเต่าเรือนนะครับ เป็นเต่ามังกรนะครับล้อมรอบด้วยลายกระหนกเช่นกันนะครับริ้วรอยลวดลายนี่ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับลูกศิษย์ลูกหาของวัด ทํำเขาชะอ่างนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับต่อมาอันดับที่สามนะครับเป็นรูปตัวอย่างอันดับที่สามนี้เป็นเนื้อเงินซาตินองเงินนะครับผิวแดงพื้นเขียวนะครับสร้างอยู่ที่สามร้อยห้าสิบองค์ ราคาจองอยู่ที่สอองพันแปดร้ยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสำหรับรายการที่สี่นะครับรายการถัดมานะครับเป็นเนื้อเงินซาตินองทองนะครับพื้นเขียวพื้นแดง ผิวเขียวพื้นแดงนะครับขออภัยด้วยนะครับ จัดสร้างอยู่ที่ 350 องค์ ราคาจอง 2,899 บาทนะครับถัดมาเป็นรายการที่5นะครับเป็นเนื้อเงินซาตินองค์เงิน ผิวเนื้อพื้นดำนะครับจัดสร้างอยู่ที่ 350 องค์ ราคาจอง 2,899 บาท ต่อมารายการที่6นะครับเป็นเนื้อบอลชุบเงินองค์ทอง กายแดงพื้นเขียวนะครับจัดสร้างอยู่ที่ 1,199 องค์นะครับ ราคาจองอยู่ที่1,099 บาท อันดับถัดมานี่เป็นอันดับที่7นะครับ เป็นเนื้อบรอนชุบเงิน องค์ทองกายเขียวพื้นแดงนะครับ สร้างอยู่ที่1,199องค์ ในราคาจอง1,099 บาท เช่นกันนะครับถัดมาเป็นรายการที่ 8 เป็นเนื้อบรอนชุบเงิน องค์ทองกายดำพื้นดำนะครับ จัดสร้างอยู่ที่1,199องค์ ในราคาจองที่ 1,099 บาทนะครับ ถัดมาเป็นรายการที่ 9 เป็นเนื้อบรอนชุบทอง ผิวดำพื้นดำนะครับการจัดสร้างอยู่ที่ 1,199 องค์เช่นกันนะครับในราคาจอง 899 บาท อันดับต่อมาเป็นอันดับที่ 10นะครับเป็นเนื้อบรอนชุบทองกายทองผิวเงินนะครับสร้างอยู่ที่ 1,199 องค์ ในราคาจอง 899 บาทนะครับถัดมาเป็นรายการที่ 11 เป็นเนื้อบอลชุบทองกายแดงพื้นแดงนะครับ จัดสร้างอยู่ที่ 1,299 องค์ในราคาจอง 899 บาทนะครับถัดมานี้เป็นอันดับที่ 12 เป็นเนื้อบรอนชุบทององค์เงินพื้นน้ำเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่ 1,299 องค์ ในราคาจอง 899 บาทอันดับต่อมาอันดับที่ 13นะครับเป็นเนื้อบรอนชุบทอง องค์เงินผิวเขียวเนื้อพื้นม่วงนะครับสีม่วงนะคร จะสร้างอยู่ที่ 1,299องค์ ในราคาจอง 899 บาท เช่นกันนะอันดับถัดมานี่เป็นอันดับที่ 14นะครับเป็นรายการที่ 14 เนื้อไวท์บรอนนะครับองค์ทองพื้นดำจะสร้างอยู่ที่ 1,299 องค์ ในราคาจอง 799 บาท อันดับที่15เป็นเนื้อไวท์บรอนองค์ทองผิวเนื้อนะครับจัดสร้างอยู่ที่ 1,299 องค์ ราคาจอง 799 บาทเช่นกันนะครับ อันดับถัดมานี้เป็นอันดับที่ 16นะครับเป็นเนื้อบรอนชุบขาวมุกจัดสร้างอยู่ที่ 1,299 องค์เช่นกันนะครับในราคาจอง 799บาท อันดับถัดมาอันดับที่ 17นะครับเป็นเนื้อไวบรอนจัดสร้างอยู่ที่ 1,299 องค์ในราคาจอง 599บาท อันดับที่ 18 นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองชุบทองสร้างอยู่ที่ 1,299องค์ในราคาจอง 499 บาทนะครับถัดมาที่เป็นอันดับที่ 19นะครับเป็นชุดกรรมการ 3 องค์นะครับรับพระ3องค์ ซึ่งก็จะมีเนื้อบรอนชุบทอง 3K ขออภัยครับก็จะมีเนื้อบรอนชุบ 3K นะครับพญาเต่าเงิน เหรียญที่ 2 นี่จะเป็นเนื้อบรอนชุบ 3K เช่นกันนะครับเป็นพญาเต่าทองนะครับ แล้วก็เหรียญสุดท้ายเหรียญที่3นี้เป็น เนื้อบรอนชุบ 3K ผิวเนื้อนะครับจัดสร้างแค่ 1,099 องค์เท่านั้นเองนะครับในราคาจองชุดละ 2,499 บาท อันดับที่ 20 อันดับสุดท้ายนี่เป็นรายการแจกศูนย์จองนะครับไม่มีจัดจำหน่ายนะครับเป็นเนื้อเรดบอลนะครับจัดสร้างแค่ 500 องค์เท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับทาวเวสุวรรณโนนะครับ ช่วงนี้กำลังมาแรงนะครับหลายเกจิหลายวัดนะครับ ได้มีการจัดสร้างอย่างมากมายนะครับ ท่านที่ชื่นชอบสายของท้าวเวสุวรรณก็เลือกหากันได้นะครับ มีให้เลือกเช่าบูชากันมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับท้าวเวสสุวรรณของวัดถ้ำเขาชะอ้างนะครับ ถือว่ามีรูปลายนะครับ เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ ลูกศิษย์ลูกหา ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ ถ้าหากรีวิวผิดพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับ ที่จะสั่งจองเช่าบูชานะครับ ท้าวเวสุวรรณรุนซับเทวานะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อ จับจองนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับคลิปหน้ามีพระรุ่นไหนเกจิท่านใดนะครับ ที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอนะครับ ให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับ ที่ติดตามทุกท่านนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ